มาถึงสถานีปราวาวแล้วเราก็ซื้อตั๋วแล้วก็ตอนนี้รอตันซ้์ยบาทพร้อม จะเห็นได้ว่าตอนนี้ รถรางไต่ขึ้นมาถึงสถานีบางราวแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะ Música สวยมากค่ะ very beautiful เดินขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นสกีรีสอร์ทนะคะคนก็จะมาเล่นสกีกันที่นี่ มีกระเช้าพาขึ้นไปบนยอดภูเขา ที่มันสูงขึ้นในอีกระดับหนึ่งค่ะ บรานเรานะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ของสวิตเซอร์แลนด์ที่เขามาเล่นสกีกันค่ะ อันนี้เป็นสถานีแรกนะคะ ของกระเช้าที่หยุด แล้วเดี๋ยวก็ขึ้นไปต่อ ตอนนี้กำลังจะเดินไปที่กุมเบนบานนะคะจะมันเป็นกระเช้าที่จะพาเราขึ้นไปบนยอดเขา ข้างบนนินค่ะ ตาม วันนี้มีคนมาเล่นสกีเยอะเลยค่ะ